ขออนุญาตจัดกันเลยแล้วกันไม่รอช้าไม่รีรอเช่นเคยจัดเบ็ดยี่แมงเลย ขอหนักๆมายัดฟีเจอร์ไปเลยแล้วกันวันนี้ต้องล้างกองล้างกราฟอะไรทั้งนั้นนะแต่ปกติผมเล่นแล้วไม่ล้างกราฟนี่ไม่แตกตลอดเลยนะ ไม่รู้ว่าวันนี้จะแตกหรือเปล่ามาลองดูกันครับผมจัดไปจัดไปดอกแรกมาแล้วนะจังหวะนี้นะโอ้ยสเกตเตอร์สองตัวว่าไงฟีนฟีไป หวังสูงจัด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทรงไม่ค่อยดีแล้วเพื่อนจังหวะนี้ทรงไม่ค่อยดีแล้วเออมาอย่างนี้สวยงามหู่อนี้สามร้อยบาทนะ แล้ววายเข้างี้แจ่มเลยไอ้เขียวหน้าเขียว เข้านะ ก้อนใหญ่ก้อนโตไปเลยครับ ก้อนนี้ ก้อนใหญ่ก้อนโตไป516บาทดิมาไว้มาไว้ทรงมาอยู่เพื่อน มาทรงมาอยู่นะ วายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วตามสเต็ปนะเมื่อละอีเจมาต่อเขียวเขียวช่องแรกมาเขียวเขียวช่องแรกไม่มาเขียวช่องแรกไม่มาเขียวขอเขียวหน่อยโอ้โหเขียวกูหายไปไหนวะน่าเสียดายถ้าเขียวเข้าน้ำมือบอกเลยว่าบวกยับนะเออไอเขียวมาดอกนี้แทนไงนะจังหวะนี้จังหวะนี้เท่าทุนแล้วนะได้กำไรแล้วนะคือไปพันหนึ่งนะครับผมจังหวะนี้เท่าทุนละสปินสุดท้ายว่าไงขอยนิดนึงมาโอ้โหหมดกล่องซะก่อนวะถือว่าเท่าทุนไปแตกไปพันเจ็ดสิบสี่นะ กำไรมัน74บาทครับผมมายัดอีกต่อเลยยัดกันต่อเลย ยัดกันต่อยัดต่อเนื่องแบบไม่รีรออะไรทั้งนั้นนะครับผมนะจัดไป ขอจำแจมนะเพื่อน เบ็ดยี่จะทำให้พี่ผิดหวัง เราจะมาลองดูกันว่าถ้าเราไม่ล้างกราฟกันก่อนเนี่ย มันจะแตกให้ผมหรือเปล่าเลยฟีในฟีเป็นหรือเปล่าว่ายังไงฟีในฟีต้องมาละไม้จังหวะนี้ฟีในฟีต้องมาละไม้มตัวขนาดนี้แล้วขอมา ไม่เข้าอ่ะเนื้อเสียดายผมถ้าเข้าฟรีในฟรีนะมึงจังหนับแน่นอน10ช่องแรกมาสิบโอ้โหสิบไม่มาอะไรเข้าวะน้าจัดไปดีสิบมาตอนนี้แทนสิบไม่มาดอกนี้แทนกันประเด็นอ่ะโอ้โหดอกเมื่อกี้ไม่เข้ามึงมาดอกนี้ทำไมเฮ้ยอย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเหงาเพื่อนหลายๆหน่อยฮัลโหลอย่างนี้ไม่ค่อยสวยแล้ว อย่างนี้ไม่ค่อยสวยแล้วโอ้โหอะไรวะนี่อะอะไรกันครับนี่ดอกนี้ครึ่งกราไปเอาอีกขามา ว่ายังไงไอเขียวไหมไอเขียวไหมหรือยังไงเอเอโอ้โหเอช่องสามว่าไงไอเขียวเข้าอยู่นะไอเขียวเข้าอยู่เอช่องสามว่ายังไง ถ้าเอเข้านะมึงบอกเลยว่าจังหนับแน่นอนกรอบทองเอเนี่ยชิบหายในค้างอีกมาค้างอะไรตอนนี้ละเออหัวเขียวมึงมาอะไรตอนนี้พี่เจ้าเอเพื่อน400บาทไม่เท่าไหร่กูซื้อไปพันหนึ่งโหลชิบหายแล้วจะเป็นสุดท้ายแล้วเพื่อนขอนิดนึงได้ไหมโอ้โหไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลย ขาดทุนยับพราะผมแต่ภาษีร้อยเจ็ดสิบสองบาทกูซื้อไปพันหนึ่งเช็ดโคกเอ้ยไปยัดแม่งต่อเลยนะพ่อนะ อย่ารอช้าอย่าไปหยองรอบนี้แหละผมว่าได้ รอบนี้ผมว่าแตกชัว ก็ได้าหากผับชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นสาวทำนะครับนะสามารถตามผมมาในเมนที่ปังหมดอได้เลยนะครับ ผมมีโปรลับไปตลอดเช่นเคยนะ่อนะย้ำว่าเมนที่ปังหมดเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับเฮ้ยอย่าเพิ่งเงียบเดี๋ยวเพื่อนเอาหน่อย โหลโอ้โหหมุนมาห้าสปีเลยไม่แตกเลยเพื่อน อะไรวะเนี่ย อะไรวะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว อย่างนี้ไม่ใช่แล้วเอ้ยเช็ดโคกเจ็ดสปินแล้วเว้ยยังไม่แตกเลย โอ้โหเลยสองสปินสุดท้ายกูถามจริงสปินสุดท้ายแล้วมึงมาแตกต่อสปินสุดท้ายนี่นะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้สุดเลยมึงเอาให้หมดเลยไปขนาดนี้แล้วมึงเอาไปให้หมดเลย โอ้โหโอ้โหผมสุดจริงเพื่อนๆดอกเมื่อกี้ทำผมสุดจริง เคแม่งเล่นกูหนักจัดเลย แม่งเล่นกูหนักจัดเลย โอ้โห มึงเอาไปให้หมดเลยไป จัดไป จัดไป โอ้โหหัวร้อนเลยนะพ่อนะถึงกับหัวร้อนก็เลยทีเดียวโอ้โหยังจะแตกให้กูอีก มึงยังจะแตกให้กูอีกเหรอเนี่ย กูถามจริง โอ้โหสิบสปินแม่งแตกสปินเดียวแต่ 24 บาทกูซื้อไป 1,000ไอเช็ดเค เรียบร้อยหมดตูดนะเมื่อนะ